นที่คิดตอนนี้แม่งผิดแผนหมดแล้วสายก็สาย แต่ที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยทำไมอ่ะรออะไรอยู่รอกูไปไปซื้อของซื้ออะไรอ่ะอ่ะซื้ออะไรที่แบบมันต้องใช้ความสามารถอ่ะอ๋อพวกเนื้อเป็นสตูไม่อาหารสำเร็จเนี่ยเลยเขาจะซื้ออะไรทำอะไรครับ รอรับเนื้อกับรับหมูยืมไม่ก้อยดิ อะไรวะพอกล้องพอกดกดอัดวิดีโอปุ๊บม่ดแอร์ลอยมาเลยใช่ความธรรมชาติมันไม่มีปกติโค้งนี้เขาไม่เข้ากันเร็วนะ นี่มันใส่แปดสิบไปร้อยลยมันเบี่ยง มันเบี่ยงเออมันเบวี่ยง กูเนี่ยทำรถเบี่ยงอยู่ กิมบอลเบวี่ยงเหรอโอ้ย ผิดตับแล้วมึงโชว์ว่าผิดอันนี้ผิดตับอีกแล้ว มึงเล่น มึงเล่นเร็ว มึงเล่นเร็ว กูต้องส่งก่อน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะ เมื่อกี้ขัดทีขัดขัดอ่ามัน อุ้ยแม่งกิมบอลแม่งใช้ไม่ค่อยได้ว่ะม่เป็นไรอ่ะ มันเบี่ยงเหรอ อ่ะกินบอเวียงเหรอไม่ใช่สองเทคสามเทคสามอ้าวไม่งั้น ไม่งั้นเขาจะมีศาสตร์ที่เรียกว่าการตัดต่อเหรอ สวัสดีครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วที่ภูเรือที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับ โคตรธรรมชาติโคตรธรรมชาติอ้าวนะครับวัดสวยงามมาก เป็นธรรมชาติมากเลยครับดูมีภูเขาล้อมรอบครับผม เดี๋ยวตอนนี้จะกลับกันแล้วเพราะว่ามาอยู่วัดได้สักระยะแล้วแล้วรู้สึกว่า อยู่ตรงวัดเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองไงไม่รู้ทำไมได่เป็นธรรมชาติจังแม่งว่าวินยูไอ้สัสโอ้แม่งจะกั้นขำยังไงวะไป ที่ต่อไป go go อ่าวันนี้นะครับเราก็มาอ่าอยู่ที่ชาโต้เดเลยนะครับ จังหวัดเลยอำเภอภูเรือครับผมเรา จะมาซื้อของฝากกันใช่ไหมครับ มีอะไรบ้างครับที่นี่ครับของฝากที่นี่ข้าไดเมียอ่า มีอะไรอีกครับ ไอติมครับ ไอติม ไอติมไวน์มีไหมครับมีมึงรู้มึงถามกูไหมวะครับที่นี่อะไรดัง ที่นี่อะไรดัง ระเบิดครับดังปากินไอติมกุหลาบบอลกันที่นี่ยังไงครับพี่นิกเราดิที่นี่ซาโต้เดลเลยครับ เป็นที่ที่แบบว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอภูเรือเนี่ย เป็นที่ซื้อ ของซื้อฝากของฝากครับ อันนี้ก็ มีกุ้วยตาก กล้วยตากหาเลยว่าคุกกี้กล้วยตากดูดู เฮ้ยกล้วยตากสุดยอดที่นี่ที่ดังก็คือเอาเงินกับกุหลาบบอลรถที่เขากินกันเยอะที่สุดที่มานนี่กินอะไรกุหลาบบอลจ้ากุหลาบบอลแน่นอนกินทุกรอบเลยใช่ครับมีที่นี่ที่เดียวเป็นไง เป็นไงดีนะ ดีกว่ากุหลาบเยอะ อันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่พูดทเลยครับพี่ไร่เนี้ยเปิดมาประมาณ2ปีเองแล้วก็ปีนี้เพิ่งจะได้รับความนิยมเขาเรียกว่าดังในโซเชียลอ่ะแบบไปมาเที่ยวก็เช็คอินเยอะเพิ่งเป็นที่รู้จักมีขี่ม้า มีให้อาหารแกะ แกะขี่ม้าอยู่ตรงนู้นเดินไป ขี่ม้ามีขี่ม้าใช่ไหมอาร์ตขี่ม้าแล้วมาจะร้องไหมขี่ม้าขี่ม้าแล้วมาจะร้องไหมขี่ม้า เอาทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็มีขี่ ATV ทัวร์รอบรอบเนี้ย นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองไปไอ้ฝั่งนู้นอ่ะ มันจะเป็นเต็นท์ที่พัก มันจะรวมทั้งที่พักด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับซึ่งเป็นจุดที่เรานั่งอยู่ก็เป็นร้านกาแฟที่ถ้าเกิดใครมาก็ต้องแวะพักที่ตรงนี้ก่อนอขอสัมุกเป็นร้องไงวะ

ฮัลโหลคุณเมย์ทำอะไรกินนำค่ะที่นี่ถูกมาก50 บาท จริงเหรอมันล้มเลยที่อื่นสี่ร้อยเอ้ยเคยไปขี่หัวหินนะมาสี่ร้อยเนี่ยยกไปเลย เดี๋ยว พี่พี่พี่อย่ามาปะจะพาไปกินอะไรนิก ไปกินข้าวครับร้านอาหารดังของภูเรือแล้วทำไมมึงต้องเอากล้องขึ้นสูงด้วย มันจะได้ดูผอมตอนนี้พี่นิกทิ้งเราไปคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้เราเดินเข้ามาคนเดียวนะฮะ ร้านอาหารภูเรือโภชนานะครับร้านนี้ ใครเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวแถวหมดเลยเพื่อภูเรือเนี่ยแนะนำเลย เพราะว่าบางร้านที่แบบว่าดราม่ากันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วแบบว่าโดนฟันราคาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านข้างทางอ่ะบางทีแพงกว่าร้านอาหารแบบดีๆในในร้านแบบนี้อีกแนะนำเซฟๆอยู่นี่ ื่อมันจะมีตลาดอยู่ตลาดนึงป็นตลาดเดียว ที่คนจะชอบมากัน ตลาดนี้จะชอบมีของอะไรที่เจ๋งๆ เช่น ผักใช่ป่ะเลโอกรีนโอ๊กบัตเตอร์คัตกอสสปินนตไหมสวินเนตมันมีบ้างแต่มันแม่งราคาโคตรถูกอันนี้มันคือเทกาหรือเลนฟ้านี่นี่นี่นี่เอาอันนี้ไปใส่ เออใสยยังไงครับอ่าต้นอ่อนตะวันเอาเลยฮะมีอะไรบ้างนะ เปิดปี้ดูเอาดิเปิดปี้ดูเดี๋ยวกูเปิดอ่ะ นี่เปิดพี่จดมันมามีข่านมีเกลือโชยุน้ำมันหอยน้ำปลามะนาวพริกป่นข้าวคั่ว หอม น้ำแข็งนี่ไงหอมหอม ดมสิหอมจริงไหม ที่ผ้าชุกถุงบอกครับกูชอบอันนี้อ่าแล้วแต่ อันนี้มันมีกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กเลดโอ๊กมี เอาสามสีดีกว่า นี่ไง อันนี้พักยังครับเนี่ย สลัดมันจะชื่อว่าอันนี้มันมันซาบอะมันยินมันบออนะ ภาษาภาษาเนี่ยผมพูดได้หลายภาษาจริงพูดภาษาได้บ้างครับภาษาถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยพูดได้นิดหน่อยแล้วภาษาอะไรอีกครับติดตับเปล่าแต่มีภาษาหนึ่งได้พูดไม่ได้ ภาษาอะไรวะภาษาคน อันนี้คือไม้อ่อยไฟอธิบายอธิบายหน่อยฮะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ชีใต้ไม้ชีใต้ก็คือไม้เนี่ยมันจะมีน้ำมันอันนี้มันจะมีน้ำมันแล้วมันก็เลยทำให้ติดไฟเป็นน้ำมันอย่างนี้เหรอใช่ใช่มันก็เลยทำให้ติดไฟแบบ บางทีอ่ะไปในพื้นที่ที่แบบว่ามันหน้าหนาวหมอกลงอย่างเงี้ยมันเปียกถ้าเกิดจะก่อไฟธรรมดาหาฟืนอะไรที่แบบฟืนมันแห้งอ่ะไม่มีก็เลยต้องใช้ตัวช่วยปกติมันหนาวปะครับหว่ามันมีเดย์ค่ะช่วงเป็นช่วงหน้าคนนี้แล้วมันก็มาร้อนร้อนขึ้นร้อนอร่างกะอีกะอีหน้าคนนี้อยู่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไล่หรือปะ่ครับแต่ปีใหม่ไล่สุดเนาะ ครับขอบคุณครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย หัวเริ่มไบแล้วหรือเปล่าวะ ตอนนี้ อะไรนะ ทั้งวันไม่พูดเลย ได้อาบน้ำไี่ฟื้นคือชีพเลยนะ เย้จับลูกตัวเองด้วยไงนี่อ่ะสถานที่พักให้ดู อันนี้มีชื่อว่าครูสมเภาวันเล่ใช่ไหม ใช่ นี่นี่พี่นิก นี่คือวิวที่พักของเรา ดูฮะมีข้างบนครับมีชั้นสองเฮ้ดู ดูพวกขยะทั้งหลายครับ ไม่ทำเนี่ยอะไรครับ เดี๋ยวตอนนี้พี่นิกยังไม่ได้นามเลยว่าใครเป็นใครเลยนะอันนี้ ผมชื่อนิกครับ เจ้าของชาแนลโนมินิกกับรายการวิชูเวโอเคเออนี่ยคุณเม่นฮะเอ่อผมเม่นครับ เจ้าของเพจเม่น TS กดติดตามได้ที่เพจ Facebook นะฮะแฟนเพจเม่น TS อเอ M มอเซ E N D Z T H โอเคแม่งทายแป๊บนึงนะทายอิน ไปเก็บใบเสร็จด้วยโอเคส่งไปเสร็จไปอันนี้คุณนานครับสวัสดีครับ ผมอาร์ตครับ คุณอาร์ตเป็นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งครับ คือเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ตลอดอาทิตย์ครับขอบคุณครับนี่ฮะนี่ครับที่เห็นกันมาทั้งวันคุณวินยูวินยูครับ หรือว่าชแนลวินยูติลีครับผมเจเล็กเคียงขานวินยูคนที่จองที่พักให้เราได้มาพักดีๆในวันนี้ครับผมโตครับครับ ในวันนี้อ่ะหน้าที่ในทริปเนี้ยขับรถแล้วก็ทำับข้าวอ่าตากล้องอ่าแดกอ่าพอยังพอแล้วมั้ง ยังยังเหลืออยู่ยังเหลืออีกหน้าที่หนึ่งโปรดิวเซอร์ ตัดต่อคลิปนี้ครับโต๊ะอันนี้คือเบิร์นเบร์นเนื้อครับเบิร์นเนื้อใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็น ว่าเป็นยังไงบ้าง อย่าหั่นครึ่งก่อนนะอ่ะขอดูขอดูขอดูข้างในเราว่ามันเป็นมีเดียมอ่ามีเดียมมีเดียมอร่อยอร่อยทอนมาดันด้วยเพราะว่าไฟมันอ่อนตั้งอ่อนอ่ะดูฮะ ดูกันแล้วกัน อึ๊บแหวกมาตรงกลางอ๋อกลายเป็นมีเดียมจนถึงเกือบมีเดียมดันใช่ไหมมีเดียมวิวดัน อ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรครับ ตอนนี้กูจะเล่นเกม เพราะว่าเอาเลยนะ เดี๋ยวเราดูเกม อธิบายเกมก่อนว่าเกมนี้ชื่อว่าคอค c o ด i l e ทิ n น่าจะเคยเล่นกันทุกคนแหละ ตั้งแต่เด็กๆ คือ ถ้าถ้าใครกดแล้วจะปากจระเข้มันงับเนี่ย คือคนนั้นจะเป็นคนที่แพ้ ไม่ค่อยกิน ยกทีเดียวครึ่งขวดเลยดีกว่าไหมโอเค กูผ่านแล้วกูจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์เมย์อย่างว่อง่างจบไปดู้ววะอย่าออกก็มันจะเริ่มต้นที่เม่นครับคราวนี้ เบาเด้อเบานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว กูเปลี่ยนทางได้ไหม ไม่ได้ต้องไปวนเริ่มต้น ถ้าอันแรกนี่ฮาเลยนะไม่รู้ไม่่เพื่อนกอนเข้าไปกล้องอะเห็นกล้องไม่ซูมได้ซูมหนะน้ำชาสกัดจากทุ่งหญ้าทเบสนี่คือสภาพหลังจากเมื่อคืนครับกับวิวตอนสายๆกี่โมงแล้วีห้าที่สิบโมงห้าที่สิบโมงครับประมาณ จริงๆตื่นกันนานแหละตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดโมงแต่ว่ามีบางคนยังไม่ตื่น นี่คือสภาพครับ หลังจากเมื่อคืน ดูคนที่ขยันขันแข็งในการเก็บอ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าชะลอชะลอเลยตรงนี้เหรอเลยเลยเรียบไปอ่ะแล้วเดียวเลยเฮ้ยนั่นน่ะน่ะทางมอไซค์ลงอ่ะอ่านั่นแหละ นั่นแหละ บอกทางอยู่ครับกำลังจะไปที่คาเฟ่ดีมีนาสวัสดีครับ ครับหรือว่าถ้าเป็น 100 บาทค่ะ ก็ได้เข้าชมด้านใน แล้วก็มีเครื่องดื่มให้หนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็วันนี้มีการแสดงผีตาโขนไทยพวนนะคะช้อนนางไถมเข้าชมได้ที่โต๊ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยู ขาหายหรือยังครับ ขาหายหรือยังยังครับปวดอยู่เลยเนี่ย ปวดมากเลย เดี๋ยวเราจะไปนับกันว่าวินยูหวัดดีกี่รอบในคลิปนี้ครับตอนนี้นะครับก็จะกลับไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้มันตอนเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้ว เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่อไปแล้วก็เป็นที่ที่เราจะไปกินข้าวด้วยก็คือห้วยกระทิงค่ะ ไปกันเลยโย่ถึงแล้วห้วยกระทิงโย่วันนี้ตอนนี้ถึงแพแล้ว นิกกี้ไปขี้อยู่ เราเลยต้องเป็นคนพูดเองพี่นิกกี้มาแล้วก็ไปหาพี่นิกกี้นะฮะนิกกี้ฮะโอ้ขุดตังค์ไม่เยอะ โอเคฮะ้าทำไมมัน ไอเซฟี่เดี๋ยว รอกับข้าวก่อนเดี๋ยวเี่ีทำอะไรฮะ ไหน โดนอยู่ไหน มึงโดนมึงอยู่ไหนนะอยู่ไหนแล้ว ้มไก่ใช่ไหมต้มไก่ต้มไก่ โอ้โห ของมาแค่สามอย่างเลยแย่งกินกันจนหมดแล้วทำไงต่อทำไงฮะเขย่าเขย่ามาเขย่าโชว์หน่อยทำไงฮะ แล้วก็มันก็จะนอน แล้วมันก็จะเป็นกุ้งนอน แต่มันก็ยังเต้นอยู่บ้างเหมือนเดิม มันยังไม่ตาย มันคืออะไรนะพี่นิกเฮ้ยมันยังไม่กินไก่อยู่กุ้งเต้นครับ ของที่สั่งมาทั้งหมดก็ได้ได้แล้ว ยังไม่ได้ คืออะไรกุ้งุทอดโอ้มันขัดเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหเข้าจังหวะให้เหมือนวินยูอีกแล้วน่าจะไปทำรายการด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยปั๊บอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับข้างหลังสวยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะห้วยกระดิ่งโอ้แพรที่เรามาไปแพรแรกแล้วมันเต็มเราก็ไม่ได้ คุณลุงที่อยู่แพรแผงงานเขาก็เลยแนะนำเรามาอีกแพรหนึ่งชื่อว่าแพรลุงกิครับลุงเลยนะเอแพรแพรลุงกิลุงกิ ลุงกิกอกอไก่สลีอ๋อ เป็นคนญี่ปุ่นเหรอ ไม่ใช่อ่ะ คนนั้นเฮ้ยอาหารโอเคเลยนะอาหารโอเค ราล่องแพเสร็จแล้วสุดท้ายเราไปจ่ายเงินพันห้าร้อยห้าบาทสั่งอาหารไปสักประมาณหกถึงเจ็ดอย่างกับน้ำซึ่งแพนี้ ผมว่าราคามันถูกมากๆเลย เอาเป็นว่าใครจะมาเที่ยวเมืองเลย ลองดูแพนี้เป็นตัวเลือกอีก แพหนึ่งละกันโอ้เหนื่อยชื่อว่า แพลุงกีครับฮะแพลุงกีโอ้เป็นคนญี่ปุ่น แพลุงกีโอ้มึงเล่นซ้ำจังวะญี่ปุ่นเนี่ยโอเคครับ นี่ก็เสร็จทุกอย่างแล้วในทริปนี้ในคลิป2วันหนึ่งคืนของการเที่ยวจังหวัดเลยแล้วครั้งหน้าเนี่ย เราอาจจะไปเที่ยวที่อื่นกันอีกก็รอดูกันละกันนะครับเราวันนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละสวัสดีครับ